วัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนปริตาค่ะ วันนี้นะคะ หลังจากที่เราถ่ายทำคลิปแล้วก็อยู่ที่บ้านกันมาหลายคลิปแล้ว วันนี้เราจะชวนออกนอกสถานที่ไปเที่ยวเป็นวันเดย์ทริปนะคะ คือไปเช้าค่ำกับ กับทริปที่มีชื่อว่าวันเดย์ทริปอินละนองค่ะ ก่อนจะไปดูคลิป ต่อจากนั้นก็ลองท้อมกันที่ซาลาเปาทับหลี และแวะที่น้ำตกคุญญาบาล พักดื่มกาแฟนะคะ ที่ร้านกาแฟห้วยคัางคาว อาหารเที่ยงไปกันที่โรตีนิสราค่ะ ไปไหว้พระขอพรต่อที่วัดบ้านหงาแล้วก็แวะถ่ายรูปที่ภูเขาย่าหลังจากนั้นก็จะไปแช่น้ำร้อนที่บ่อน้ำร้อนคอนลัง ไม่ทัน ไม่ทัน ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเฮ้ยหมดแล้วไปันไม่ทันไรไม่ดูไงขอดูัน่นไม่ทันะ 哈哈哈。 ชื่อร้านว่า